องฝบางทีเรื่องที่แบบมันมีมีอิทธิพลในชีวิตกู้นะเว้ย เรื่องพวกเนี้ยเขาอีกว่า